IT for English โมดูล1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ภาพรวมของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดรสรินยาคติยะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English สำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนี้ เราจะกล่าวถึงภาพรวมของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ เราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะในโมดูลแรกนี้ เราจะมาดูภาพรวมของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเรียนรู้ภาษา นอกจากนั้นเราจะมาดูพัฒนาการของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเรียนรู้ภาษา นอกจากนี้เรายังจะเรียนรู้ หลักการพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษามาใช้ในการเรียนการสอน เรามาเริ่มกันเลยนะคะ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารของคนทั่วไปเป็นวงกว้าง การเปลี่ยนแปลงนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอนภาษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป วงการศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสภาพแวดล้อมในโลกปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน หลายสถาบันการศึกษาได้มีการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนภาษากันอย่างกว้างขวาง แต่คำถามก็คือ เทคโนโลยีนั้นถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ และผู้เรียนได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้น อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ทำไมการเรียนการสอนต้องเป็นดิจิทัลคะ ก็เพราะว่าเด็กสมัยนี้เกิดมากับดิจิทัล เลยนะคะ บางทีเขียนหนังสือยังไม่เป็น แต่สามารถใช้เครื่อง iPad iPhone ได้นะคะ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยนะคะถ้าเรียนจะเน้นพูดถึงครูเนี่ยนะคะครูจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะทำไมถึงต้องใช้เทคโนโลยี 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กสมัยนี้ใช้ดิจิทัลหมดนะคะ แล้วก็ตามทฤษฎีนะคะ87%ของการเรียนรู้เนี่ย เกิดจากการฟังและการเห็นนะคะ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเห็นมากกว่าการฟังนะคะ เพราะว่ามันนี่เป็นเรื่องของทฤษฎีของทางสมองนะคะ ทฤษฎีทางสมองเนี่ยคือว่าถ้าเราทั้งเห็นทั้งฟังทั้งใช้มือใช้ไม้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันจะจดจำได้มากขึ้นนะคะ การเรียนผ่านดิจิทัลเนี่ยนะคะมันให้ความเท่าเทียมกับนักเรียนทุกคนไม่ว่านักเรียนนั้นจะอยู่ในโรงเรียนใหญ่หรือโรงเรียนเล็กนะคะหรือ ถึงจะไม่ใช่นักเรียนก็เถอะเป็นผู้ประชาชนทั่วไปเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนภาษาอังกฤษหมดทำไมการเรียนผ่านดิจิทัลมันถึงดีกว่าเรียนในห้องเรียน เพราะการเรียนผ่านดิจิทัลเนี่ยนะคะมันเป็นการเรียนที่เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เรียนตรงไหนก็ได้นะคะ จดจำได้มากขึ้นมันน่าสนใจค่ะ เพราะว่าดิจิทัลเนี่ยมันมีทั้งภาพมีทั้งเสียงใช่ไหมคะถ้าเราดูจากหนังสือตำราอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นแต่ภาพอย่างเดียวบางทีเด็ก โรงเรียนไกลๆที่ไม่ค่อยมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ ก็จะได้แต่หนังสือที่ไม่มีแม้แต่สีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะเบื่อหน่ายในการเรียนนะคะแต่ดิจิทัลเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยนะคะไอการโปรแกรมที่เขาทำมาทางดิจิทัลเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ลงทุนมากนะคะเพราะก็เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยจะต้องสามารถจดจำได้นะคะไม่เหมือนกับหนังสือเรียนปกติธรรมดานะคะ ปัญหาของคุณครูไทยนะคะ คือคุณครูไทยเนี่ยกลัวเทคโนโลยีนะคะ แต่ก็ดิฉันก็มีความหวังว่าคุณครูรุ่นใหม่เนี่ยคงไม่กลัวแล้วนะคะเมื่อคุณครูไทยคิดว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเสียเวลาสู้ฉันสอนเองไม่ได้นะคะะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอนะคะ ตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยกำลังจะลงทุนเรื่องทางอินเทอร์เน็ตมากนะคะทุกโรงเรียนเนี่ยจะสามารถทำดิจิทัลเลอร์นิ่งได้นะคะ เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องเลิกการกลัวเทคโนโลยี หันมาใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยของเรานะคะ ไม่งั้นเนี่ยเด็กไทยจะไม่พัฒนาเรื่องการสอนภาษาอังกฤษเลยนะคะ สิ่งที่รัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยนะคะกำลังดำเนินงาน นอกจากจะทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสามารถใช้สื่อดิจิทัลแล้วเนี่ยนะคะ ก็สนับสนุนเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อเป็นอย่างมากนะคะ ตอนนี้กำลังมีกระบวนการที่จะเอาสื่อทั้งหลายมาดู ว่าสื่อไหนเนี่ยที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ก็จะนำเสนอให้คุณครูเนี่ยใช้สื่อนั้นในการเรียนการสอนนะคะ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะ คุณครูก็สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่มันอยู่ใน สื่อเทคโนโลยีทั้งหลายได้ อันนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องสอบหาว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีเว็บไซต์อะไร มันมีโปรแกรมอะไร ที่มาช่วยเราสอนภาษาอังกฤษได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียนผ่านสื่อเนี่ยมันได้เรียนได้ทุกอย่างเลย ฝึกศัพท์ก็ได้ ฝึกแกรมมาก็ได้ ฝึกพวกทักษะการอ่านฟังเขียนได้หมดเลยนะคะเด็กสามารถเขียนติดต่อกับ เด็กคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยได้ทั่วโลกนะคะโดยใช้ e-PAL นะคะถ้าเราให้เด็กทำโปรเจกต์เวิร์กแทนที่จะโปรเจกต์เวิร์กนั่งเปิดหนังสือค้นคว้า เด็กสามารถที่จะไปเปิด Google นะคะ แล้วก็หาข้อมูลทุกอย่างนะคะจาก Google ซึ่งมันมีทั้งภาพและมีทั้งเสียง และเด็กก็อาจจะพรีเซนต์โปรเจกต์ของเด็กเนี่ยทางดิจิทัลได้นะคะนั่นกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันสนุกสนานนะคะ เด็กสามารถใช้มือถือของตัวเองเนี่ยไปอัดอินเทอร์วิวของฝรั่งหรือของใครก็ได้ที่ถามความเห็น แล้วก็เอามาตัดต่อทำเป็นพรีเซนเทชันส่งครูนะคะ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่เราในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการหนึ่งก็คือ การเรียนรู้กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการใช้งานด้วย ทั้งนี้ ครูผู้สอนต้องบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยสรุปแล้ว ผู้สอนภาษาอังกฤษควรศึกษากลยุทธ์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องพัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การใช้งานนั้นเกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด การบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนทำให้เกิดแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในสถาบันการศึกษา และทำให้ศาสตร์ทางด้านนี้มีความลุ่มลึกมากขึ้น